Thank you. ับจะมีอุปกรณ์เพิ่มเติมขึ้นอีกมากมายนะสำหรับนักเรียนที่จะทำการทดลองในบทเรียนนี้นะครับ อาจารย์ได้ไปซื้อชุดคิดมาจากร้านอิเล็กทรอนิกส์นะครับชุดคิดตัวแรกก็คือชุดคิดของอเครื่องเตือนภัย ไม่ใช่สิต้องบอกว่าเป็นเครื่องเตือนฝนตกนะครับ ซึ่งชุดนี้เราจะเอามาดัดแปลงเป็นเครื่องเตือนภัยน้ำหลากกันนะอุปกรณ์ชุดที่2เป็นชุดคิดเหมือนกันครับราคาไม่แพงมากนะครับ เป็นชุดบอกระดับน้ำ 3 ระดับ ตัวนี้เราจะเอานำทำมาการเช็คนะครับว่าระดับน้ำขึ้นถึงจุดไหนบ้าง เราสามารถเตือนได้3ระดับเลยนะตัวนี้นะครับ ราคาก็ไม่แพงนะครับก็ตัวต่อไปนะครับก็คือพวกพวกแบตเตอรี่ พวกนี้จะต้องเป็นจำเป็นใช้งานอยู่ครับ มีคำถามว่าถ้าเกิดว่าทำไมอาจารย์ไม่ใช้ไฟฟ้า 220 โวลต์จากบทเรียนที่ผ่านมานะครับ นักศึกษาจะเห็นว่าเดี๋ยวจะเครื่องเตือนควันไฟในบ้านเอง เราจะไม่ใช้ไฟ 220 โวลต์นะ เพราะในกรณีกรณีว่าไฟดับเครื่องมันจะไม่ทำงาน เราเลยต้องจำเป็นใช้พวกแบตเตอรี่นะครับ ซึ่งสามารถเตือนได้ดีกว่านะครับในกรณีที่เกิดไฟดับมันก็สามารถทำงานได้นะนะครับนี่คือการทดลองที่ผ่านมานะครับบทเรียนนี้เองนะครับเราไม่ได้ใช้ไฟฟ้าแรงสูงหรือไฟบ้านนะเราใช้ไฟแบตเตอรี่ก็เพียงพอนะครับในการเตือนภัยครับอุปกรณ์ตัวอื่นที่เราต้องเตรียมนะพวกเครื่องมือก็มีพวกไขควง วกครีมนะครับ หัวแรงต่างๆพวกนี้ต้องเตรียมไว้ เดี๋ยวสักครู่นะครับ เราจะมาเริ่มประกอบกันนะครับ ครับ อาจารย์ได้ทำการแกะวงจรนะครับ ออกมาจากกล่องนะนะครับนี่คือไฟสามระดับใกสาวจะเห็นว่ามันใช้ไฟ9โวลต์นะครับ ก็ใช้แบตเตอรี่1ก้อนก็เป็นพอแล้วนะแล้วก็มีจุดเชื่อมต่ออยู่3 4จุดนี่นะ จุด P นี่คือจุดกลางนะครับ จุดที่ 1 ก็คือเซนเซอร์ตัวที่ 1 นะครับ 2 3นะ วงจรของมันนะครับ อาจารย์จะทำติดไว้ที่ด้านข้างนะ เป็นรูปวงจร เดี๋ยวมาติดตั้งกันนะว่าติดตั้งตัวนี้กันยังไงนะครับจุดที่ 2 นะครับ อย่างที่เห็นก็คือตัวที่เตือนฝนตกนี่เอง ตรงหน้าสัมผัสตรงนี้นะครับ เวลาที่มีน้ำโดนนะ นะครับ มีน้ำโดนบริเวณนี้ มันจะทำการแจ้งเป็นเสียงลำโพงออกมาได้ ซึ่งเราจะนำมาติดเป็นระดับ ตัวเซนเซอร์ในที่นี้อาจารย์จะติดเป็นระดับ 3 ก่อนที่เราจะไปทำประกอบในกล่องจริงนะครับ อาจารย์จะทำการประกอบลงบอร์ดให้นักศึกษาดูก่อนนะครับว่าการทำงานเป็นอย่างไรครับเดี๋ยวอาจารย์จะประกอบ ครับตอนนี้อาจารย์ได้วางผังวงจรลงตรงนี้นะครับ สีแดงนะครับจะเขียนติดว่า 9V นะครับ 9V แล้วมีตัวบวกนะเขาไงหมายถึง9โวลต์นะเป็นไฟบวกเส้นสีแดงนะครับ เดี๋ยวเราจะทำการจ่ายพลังงานไฟฟ้าให้กับวงจรนะชุดนี้ก็เหมือนกันนะครับ บวก 9V ก็หมายความว่าไฟบวกนะสีแดงเนี่ยอยู่ด้วยกัน เดี๋ยวสักครู่เราทำการบักรีให้มันติดกันนะครับ แล้วจ่ายไฟฟ้าให้สีดำคืออะไรคือไฟลบครับ หรือตัว G ครับนะครับ ตัว G ก็คือกลางนั่นแหละเราก็จะนำตัวนี้ติดกันนะครับ แล้วก็จ่ายไฟฟ้าให้กับชุดวงจรของเราตอนนี้คือแบตเตอรี่นะครับ แบตเตอรี่9โวลต์เดี๋ยวสักครู่นะครับเดี๋ยวจะทำการจ่ายไฟแบตเตอรี่จากจุดนี้ให้กับชุดวงจรนะครับอาจารย์ได้ทำการประกอบวงจรไปที่เรียบร้อยนะครับ เรามาทวนอีกนิดนึงนะ อันนี้คือชุดวงจรวัดระดับน้ำนะครับ ที่เราซื้อมานะครับ เป็นชุดคิดนะ ชุดประมาณ 40กว่าบาทเองนะครับ อันนี้ก็คือชุดวงจรที่เรียกว่าเวลาฝนตกแล้วก็ดังเป็นตัวเตือนฝนตกธรรมดานะเวลาจานประกอบนี่จานประกอบมีชุดบอร์ดให้ดูนะครับ อันแรกนะ ชุดของตัวไฟวัดสามระดับคือนี่คือชุดกลาวนะครับ นี่คือไฟกลาวสีเงินตัวนี้นะ เราจะเอาไว้วางที่จุดในน้ำนะครับ จุดที่ในน้ำนะ ตัวชิ้นที่1ครับ1นี่หมายความว่าระดับน้ำจุดที่1นะอาจจะเป็นจุดที่เราจะกำหนดว่าจะจะถึงระดับตรงไหนนะครับ จุดที่2และจุดที่3เราจะวัด3ระดับครับ ผมจะขยับขึ้นมาก่อนนะครับท่านนักศึกษาดูตรงนี้นะ นักศึกษาสามารถต่อให้ยาวออกไปได้นะครับ ต่อให้ยาวไปได้ อันนี้คือน้ำจุดที่เป็นพื้นเลยก็ได้นะครับ อาจจะวัดเป็นพื้นเลยก็ได้นะ ตรงนี้นะครับ เมื่อน้ำขึ้นถึงระดับนี้ จุดที่ 1 ไฟจะติดนะ พอผ่านมาน้ำขึ้นอีกระดับหนึ่งจุดที่ 2 ไฟก็จะติดครับ จุดที่ 3 ไฟก็จะติด นี่คือระดับของน้ำที่เราวางไว้ นักศึกษาสามารถออกแบบได้นะ ว่าจะเอาระดับน้ำขนาดไหน หรือาจารย์ทำการทดสอบให้ดูนะครับ ตอนนี้อาจารย์ปล่อยกระแสไฟฟ้า9โวลต์ไปละในวงจรนะครับ อันนี้ก็เป็นตัวทดสอบนะว่าเวลาน้ำขึ้นหรือเปล่า จุดพื้นก็คือจุดของตัวสีน้ำเงินนะครับนี่อาจารย์วางเป็นจุดพื้นแบบนี้นะ พื้นพื้นแบบนี้ใสๆน่าจะเห็นชัดขึ้นนะครับใสๆตรงนี้นะ เดี๋ยวขอปรับให้เรียบร้อยกันนะนี่คือจุดพื้นนะครับ ต่อมานะ อันนี้คือจุดที่1นนะครับสมมุติอาจารย์วางไว้ตรงจุดนี้แล้วกันนะครับ หากน้ำขึ้นสูงจุดที่1นนะครับ ต่อมานะครับ น้ำขึ้นสูงจุดที่2นะครับ อาจจะสูงขนาดนี้แล้วกันนะนี่คือจุดที่ 2 ของเรานะครับ เราสามารถฝังไว้ในผังวงจรก็ได้หรือฝังไว้ที่เสาก็ได้นะครับจุดสุดท้ายครับจุดที่ 3 คือจุดสูงที่สุดคือน้ำจะเตรียมจะล้นแล้วนะครับนะน้ำเตรียมล้นละนี่สามระดับแบบนี้แบบนี้โอเคนะนะครับ ถ้าเกิดในสถานการณ์จริงนะครับ เราต้องติดตั้งให้มีความมั่นคงนะ อันนี้คือในบอร์ดทดลองเฉยนะครับ เราทำลองการในบอร์ดทดลองนะ อ่ะสามระดับนะนะครับ ชุดวงจรไฟฟ้าอยู่ตรงนี้ ตอนนี้อาจารย์จะเติมน้ำเข้าไปนะครับนะครับเติมน้ำเริ่มเติมน้ำเข้าไป นี่ครับ จุดที่1ละไฟจะเริ่มติดแล้วนะครับ เห็นไหมครับ จุดนี้เป็นจุดที่เราต้องระวังภัยหรือเปล่านะหากเป็นจุดที่เราต้องระวังภัยเราจะนำเซ็นเซอร์เสียงนะ ไปใส่ลงไปด้วยนะครับ ติดที่จุดที่ 1 พอเวลามีน้ำเข้ามานะครับ น้ำเข้ามาโดนจุดที่หนึ่งก็จะโดนตรงแผงเหมือนกันครับ จะเป็นลักษณะสีแบบนี้อาจารย์จะหยดลงไปนะครับจะที่หยดลงไปแล้วกันนะแบบนี้นะครับ เมื่อคู่เราเห็นจุดที่หนึ่งนะตอนนี้อาจารย์เช็ดน้ำออกไปแล้วนะครับ ถ้าเราอยากให้จุดที่หนึ่งดังเราก็เอาวงจรเนี่ยไปติดตรงจุดที่หนึ่งด้วยนะครับคราวนี้เรามาทดสอบจุดที่สองครับเวลาน้ำขึ้นอีกแล้วนะครับ เห็นไหมครับ จุดที่สองติดแล้วนะครับ หากเราต้องการให้จุดที่ 2 มีเสียงเราก็เอาตัวนี้ไปติดที่จุดที่2แทนนะครับแทนจุดที่1นะสุดท้ายนะครับเราลองจุดสุดท้าย ซึ่งเป็นจุดที่3หรือจุดวิกฤตที่สุดนะนะ เราก็เติมน้ำลงไปก่อนนะครับ จุดวิกฤตคือจุดที่ใกล้เต็มนะครับเห็นไหมครับ จุดที่3เนี่ยไฟติด3ดวงแล้วครับ ถ้าเกิดเราเอาวงจรตรงนี้ติดไปที่จุดที่3ก็เหมือนกันแล้วครับนะครับ ไฟก็จะติด3ดวงแล้วก็อีกอันหนึ่งก็คือ จะมีเสียงดังครับ ในลักษณะแบบนี้ จะเป็นการดังแบบแจ้งเตือนไปเรื่อยๆ นะครับ นี่คือการทำงานของชุดวงจรนะครับ ที่เรียกว่า วงจรป้องกันน้ำหลักนะครับ หรือแจ้งแจ้งน้ำพ่วงนั่นแหละครับ โอเคนะ เดี๋ยวเราจะจะไปกรอบลงไปที่กล่องนะครับ ให้สามารถใช้ในการติดตั้งได้นะครับ เดี๋ยวเราดูที่กล่องอีกทีนึงนะครับ Thank you.